อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคครับผม วันนี้ขอกราบสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านที่เข้ามารับชมแบบนี้ได้ครับผมมา วันนี้เราจะเล่นเกมสกิลออฟเกียวพาตากันนะครับ ผมมาเลยมาดูกันว่าเรานจะแตกเลยขนาดไหนผมประกันพอแล้วไปดูกันมาดูซิว่าวันนี้จะเข้าดีขนาดไหนนะจ๊ะมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยเนาะไปกันเลยลุยเลย มาเริ่มกันเสี่ยงดวงกันหน่อยจ้า วันนี้จ้ามาเขียว รู้เรื่องครับผมไม้นี้คูณสองเข้าไปแล้ว ไปลุยโลภมากเดี๋ยวลาบจะหายหรือเปล่าไปดีกว่า ไปครับผม ได้คืบอย่าเอาสองผมท่านผู้ชม มาจ้าเรียบร้อยผมตัวแพงเข้าเลยงานนี้คิวมาโถเอ้ย มาคิวก็ได้มาเออ คุณสิบไปหนู เออมาอีกตัวเออไหลป่ะ งามละคราวนี้คูณ13 เข้าไปแล้วผู้ชมคูณ15 เข้าไปแล้วเกตเตอร์เม็ดนี้ โอ้โหลงอีกนิดเดียวเองนะฮะโอ้โหเข้ามาผมบอกนี้คูณ15ค่ะผู้ชมเป็นไงสนใจที่เดียวผมสามารถตามได้ครับผมอยู่ด้านล่างตามได้ ผมอยู่ด้านล่างได้ปักหมุดเอาให้แล้วนะ ผมวาร์ปมาให้แล้ว อยากตามก็มาครับผมช่วงวันหยุดอย่างนี้ผม หารายได้ได้ง่าย ๆ โดยการที่ คลิกที่ด้านล่างคลิปนี้เออเ้อมาสิ ไอ้ สวยคูสิบเก้าไปแล้วคุณผู้ชม ดอกนี้เข้ามาที่คนยี่สิบเอ็ดคิว ดอกนี้ไหลลงมา โอ้โหคิวสองตัวนี้คิวได้เก็บไปอีกจำนวน 11 ตัวนะผมตอนนี้วานเพิ่มมาอีกหนึ่งดอกนี้ 11คูณ25 แล้วคูณด้วย 6 โอ้โห รางวัลก้อนตัวหลับซูเปอร์เมกะขึ้นไปเลย โอเค ไปเลยจ้าอ่ะ งานเนี่ยจบสวยแน่นอน จบสวยแน่นอน จบสวยแน่นอนโอ้โหตัวแพงเข้ามาครับผมเพื่อนๆตัวแพงเข้ามาครับผมดวงตาแห่งเมืองอียิปต์นะฮะผม รางวัลนนี้ไหลกันไปเลยโอ้โหเก้าคูณสามสิบเอ็ดอืมดอกนี้กินนิ่มๆครับผมกินนิ่มๆครับผมผู้ชมทุกท่าน กินแบบนิ่มๆนะจ๊ะกินแบบนิ่มๆนะจ๊ะไปกันเลยจ้ารางวัลระดับซูเปอร์เมกะยหก นะครับผมไปตอนนี้มันเก้าร้อยแล้วเฮ้ยเออเอ้ยคูณสามสามเหล่านี้สวยงามผมเจแปดตัวแล้วสะสมได้แปดตัวแล้วอืมก็ยังได้รับรางวัลก้อนโตอยู่ผมแค่นี้เองนะครับผมผู้ชมทุกท่านแค่นี้เองนะฮะเกมเล่นง่าย แตกง่ายเข้าดีเข้าใจง่ายแถมเขาเรียกว่าไหลง่ายครับผมเรียกง่ายไหลง่ายครับผมไม่ไหลนอกก็ไหลในครับผม มา ก็ฝากด้วยผมฝากติดตามแล้วใครชอบคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกอย่างครับผมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์นะผมว่าเราทำดีหรือเปล่าเราทำถูกต้องหรือเปล่า แล้วก็แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่าบแปดปีทำตามพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะใครอยากเล่นที่นี่ก็เชิญ รับรองสายทุนน้อยนี่คือว่าปะสิเยพบกันในวันพรุ่งนี้จ้าสำหรับนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ